สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายวิชาการประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น ดรวลินทราหรืออาจารย์ตุ้ยนะคะ ในรายวิชานี้นอกจากอาจารย์แล้ว พวกเราก็ยังจะได้พบกับอาจารย์อีก 5 ท่าน ที่จะมาช่วยทำให้พวกเราเข้าใจรายวิชานี้กัน ถ้าพวกเราได้เข้าไปดูคลิปแนะนำรายวิชากันไปแล้ว พวกเราก็คงจะได้รู้จักกับนางสาวทำดีกับนายบีได้ ตอนนี้เรามาติดตามการเดินทางของทั้งสองคนในเส้นทางของการประกอบการเพื่อสังคม Social Entrepreneurship หรือเรียกย่อๆว่า SE SE คืออะไรเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ การประกอบการเพื่อสังคม หรือ Social Entrepreneurship มาจากการนำเอาคำสองคำมารวมกัน คือคำว่า Social สังคม มาเชื่อมโยงกับคำว่า Entrepreneurship การประกอบการ ดังนั้นแนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม จึงเป็นการใช้หลักการประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม การประกอบการเพื่อสังคมจึงไม่ได้เน้นเพียงกำไรสูงสุดเป็นเป้าหมาย แต่ยึดเอาพันธกิจทางสังคม หรือ social mission เป็นจุดเริ่มต้นฟังอย่างนี้แล้วพวกเรายังคิดว่าการประกอบการเพื่อสังคมต้องการกำไรไหมคะ การประกอบการเพื่อสังคมยังคงต้องการกำไร เพราะต้องการกำไรจากการประกอบการธุรกิจ เพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นอกจากการประกอบการเพื่อสังคม social entrepreneurship ที่เราเรียกกันว่า SE แล้ว เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า SE ที่มาจากคำว่า social enterprise สองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร เวลาที่เราพูดถึงคำว่า SE ที่มาจาก social entrepreneurship ก็คือการประกอบการเพื่อสังคม หรือแนวคิดที่พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งเรามักนึกถึงบุคคล เพราะคำว่า entrepreneur หมายถึงผู้ประกอบการ ดังนั้น Social Entrepreneur ก็คือผู้ประกอบการเพื่อสังคม ส่วนคำว่า SE ที่ย่อมาจาก Social Enterprise แปลเป็นภาษาไทยก็คือ กิจการเพื่อสังคม ซึ่งก็คือกิจการหรือธุรกิจที่ดำเนินการภายใต้หลักการประกอบการเพื่อสังคม ดังนั้นเราจะเห็นว่าในบางครั้ง คำว่า SE อาจจะหมายถึงสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น SE ที่ย่อมาจาก Social Entrepreneurship หรือ SE ที่มาจาก Social Enterprise ก็มักจะถูกใช้สลับไปมา เพราะทั้งสองคำก็มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการประกอบการเพื่อสังคมเหมือนกัน เพื่อให้เราทำความเข้าใจกับลักษณะของกิจการเพื่อสังคมได้ดีขึ้น เรามาพิจารณารูปแบบขององค์กรต่าง ๆ ที่แสดงไว้ใน Spectrum of Organizational Model เราพิจารณาลักษณะของกิจการเพื่อสังคม โดยเปรียบเทียบระหว่างองค์กรไม่สแสวงกำไร หรือมูลนิธิ NPO NGO กับธุรกิจ เราจะเห็นว่ากิจการเพื่อสังคมตั้งอยู่ตรงกลาง โดยที่ NPO NGO ในรูปแบบดั้งเดิม มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสังคม โดยรับงบประมาณจากการรับทุน ระดมทุน หรือรับบริจาค และหน่วยงานเหล่านี้อาจมีกระบวนการหารายได้เพื่อการเพิ่มทุน ในขณะที่ธุรกิจกระแสหลัก หรือธุรกิจเชิงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการแสวงหากำไร โดยที่ธุรกิจในปัจจุบันก็ให้ความสำคัญกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR Corporate Social Responsibility โดยเราจะเห็นว่าเมื่อสังคมมีปัญหา ธุรกิจเหล่านี้ก็จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ผ่านการบริจาคกำไรส่วนหนึ่ง หรือจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ส่วนกิจการเพื่อสังคมหรือ SE มีภารกิจหลักคือการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการค้า หรือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการตอบสนองความท้าทายที่มีอยู่ หรือกำลังจะเกิดขึ้นของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยหวังให้เกิดการส่งผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และเนื่องจากกิจการเพื่อสังคมขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่มีแรงบันดาลใจในการสร้างผลกระทบในทางบวกให้กับสังคม โดยใช้หลักการประกอบการธุรกิจ เพื่อดำเนินกิจการที่สร้างกำไร โดยมีพันธกิจทางสังคมเป็นจุดเริ่มต้น ดังนั้นจึงต้องค้นหาวิธีคิดเพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางสังคมใหม่ ๆ ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ข้อดีของกิจการเพื่อสังคม คือการดำเนินการในลักษณะของธุรกิจ พร้อมกับการสร้างพันธมิตรกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้มีจิตศรัทธาทำให้กิจการเพื่อสังคม ใช้หลักการตลาดในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และนำกำไรที่ได้จากกิจการนำมาหมุนเวียนเพื่อการสร้างผลกระทบในทางบวกให้กับชุมชนเป้าหมาย ได้อย่างยั่งยืน สรุปแล้วกิจการเพื่อสังคมเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลหรือธุรกิจ ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสับสน และเป็นที่ถกเถียงอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ ในความจริงแล้วกิจการเพื่อสังคมไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรการกุศลเพราะเน้นการดำเนินกิจการในลักษณะของธุรกิจที่สร้างกำไร ดังนั้นอาจถือได้ว่ากิจการเพื่อสังคมเป็นธุรกิจ เพียงแต่ว่าเน้นการทำกำไร เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคม แทนการที่จะนำกำไรไปแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นข้อแตกต่างระหว่างกิจการเพื่อสังคมกับธุรกิจกระแสหลัก หรือธุรกิจเชิงพาณิชย์ ก็คือการที่กิจการเพื่อสังคม ไม่ได้เน้นแต่เพียงกำไร แต่เน้นในการมุ่งมั่น แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพันธกิจที่สำคัญ